การหุ้มข้าวเตรียมเมล็ดงอก 1. นำเมล็ดพันธุ์บรรจุกระสอบหรือถุงผ้า 2. เตรียมน้ำสะอาด 100 ลิตรในโอ่งหรืออ่างซีเมนต์ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 1 กิโลกรัม จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ลงแช่ไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดเชื้อราโรคพืช 3. ยกกระสอบเมล็ดพันธุ์ขึ้นวางบนที่ร่ม 4. คลุมทับด้วยกระสอบเปียก แล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกเช้าเย็นเป็นเวลา 24 ชั่วโมงสำหรับหวานด้วยเครื่องพ่นแต่ถ้าหวานด้วยมือหรือนำไปตกกล้า ควรคลุมทับต่ออีก 24 ชั่วโมง จะได้รากยาวประมาณ 1-2มิลลิเมตร เกษตรกรทั่วไปก็อย่าใส่กระสอบโยนน้ำขี้รีบเนี่ยมันลอยน้ำเนี่ยมันจะออกมันออกไม่ได้เพราะอยู่ในกระสอบ เม็ดหญ้ามันมีจะออกออกไม่ได้เพราะมันอยู่ในกระสอบ แต่ของเราเนี่ยเราใส่รองซีเมนต์เอาเชื้อไตโคเดมาใส่ ข้าวที่พร้อมแช่เนี่ยเทจากกระสอบเทใส่โรยโดยที่วนๆไอ้ข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันงอก แต่เราไม่เอา เพราะว่ามันมีอาหารน้อย ถ้าเกิดเราไปว่านมันก็ขึ้น แต่มันมีอาหารแค่ครึ่งเดียว มันก็ต้นเล็ก ก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ปนกัน แต่ของเราเนี่ยเราคัดเมล็ดพันธุ์เลยก็คือข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราจะปาดทิ้ง เราไม่เสียดาย เพราะเราเก็บเม็ดพันธุ์เอง ก็ทำให้เวลาหว่านลงไปแล้วข้าวจะขึ้นเสมอเลย เพราะว่า ข้าวมันต้นใหญ่เท่ากัน